ฟิลิปปินมาฟิลิปปินมาฟิลิปปินมาครับ มาไหม ไม่มาอีกโอ้ยกระเบ็ดห้าร้อยถ้ามาหวานเกี๊ยบเลยนะท่านผู้ชมแล้วไก่เต็มแผงอีกช็อตนี้สี่หมื่นแปดที่แค่ส่วนนี้ของาซอยแดง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 ขออนุญาตไปที่เบ็ด50บาท 10 ทีไปก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะ เปิดเทอร์โบไปเลยครับ เกมนี้นี่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันมาดีนะฮะอาจจะไม่รู้จักจากการเล่นเกมสล็อตนะอาจจะรู้จักจากการเล่นน้ำต้มปูปลาอะไรเงี้ยอาจจะสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆเลยนะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่มีพวกตัวอักษร เป็นพวกภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะ เบ็ดร้อยบ้างนะฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยไหลลื่นเลยอ่ะเออมาให้ผมหน่อย เอ้ามาถึงได้ลุ้นอีกจะมาเปล่า มาถึงเบ็ดร้อยมารอกไม่มา โอหยให้ผมดีใจเก้ออีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม ไปต่อครับ ไปต่อครับ ไปอีกสิบทีนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยเงินฉันลดไปอย่างรวดเร็วนะฮะท่านผู้ชม เออ มีกุ้งกุ้งม้อีก ปูปูไม่มาปลามา เออเอาไปต่อเนื่องเลยกุ่งมปอีกอ่าช็อตนี้เก้าร้อยสิโอ้ยโอ้ยได้มาสองพันเก้าสิบห้านะท่านผู้ชม ไม่ใช่ออะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะไปต่อครับโอ้โหพอหมดจะไม่มาไม่ค่อยมาเลยนะท่านผู้ชมจังหวะ อมโบก็คอมโบดีเลยนะเกมนี้ ไปครับไปอีกนะโอ้ยขออนุญาตไปที่เบ็ดสองร้อยเออร้อยห้าสิบก่อนนะท่านผู้ชมขอหน่อยเว้ยเบ็ดร้อยไม่ค่อยไหลไม่ค่อยลื่นนะ ยังไงครับฟีสปินมาไหมมาไหมไม่มาอยู่แล้วนะเอามาแล้วครับมาแล้วนะครับกับเป็ดร้อยห้าสิบนะับท่านผู้ชมนะเออไปลุยกันนะฮะยังไงช็อตนี้หนึ่งร้อยสิบสองบาทอ่าเกมนี้คือฟีเจอร์มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมคือมันจะให้หมุนอ่ะ ให้บุญฟรีสามรอบนะถ้าสมมติว่า ตาไหนไม่มีคอมโบเนี่ยมันก็จะหักหัวใจข้างล่างไป แต่ถ้ามีคอมโบเนี่ย มันก็จะหัวใจที่หักไปมันจะเพิ่มขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมนะก็คือว่าถ้าคอมโบต่อเนื่องก็จะมันก็จะบุญไปได้เรื่อย ๆ นะฮะท่านผู้ชมเออเงินรางวัลก็โตสามพันกว่า เออโคนมาโคนเอานะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะดูดิเนี่ยดูดิท่านผู้ชมเนี่ยมันก็หักไปแล้วถ้าไม่มีคอมโบ แต่คอมโบมามันก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งนะท่านผู้ชม เอ้ยไปไหลๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชม ขอไหลๆยาวๆไปเลยนะอู้สิบสามเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยข้างบนตอนนี้สองพันหนึ่งนะฮะเฮ้ยโอ้โหหมดจะไม่มาก็ไม่เอาเลยนะท่านผู้ชมเออตุ้งยังไงตุ้งเต็มแผงสามพันกว่าบาทโอ้โห ยไปไปไปผมขอเพิ่มเด็ดก่อนไหนจะหมดละไปไปเพิ่มเด็ดไปบ้างนะครับท่านผู้ชมจังหวะกำลังดีจังหวะกำลังดีนะฮะไก่เต็มแผงเท่าไหร่สี่พันแปดเข้าไปฮะโอ้ยช็อตนี้ไก่เต็มแผงเท่าไหร่สี่พันเก้าแล้วนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยโคตรเอานะฮะโคตรเอา อี่ยเงแป๊บเดียวนะสองหมื่นแล้วผมขอเพิ่มเบ็ดมีเกมนี้เบ็ดผมคิดเท่าไหร่ว่าสองพันนะผมว่าแพงไปนะขอเบ็ดห้าร้อยสักสิบทีห้องกดผิดขอเบ็ดห้าร้อยสักสิบทีนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะยังไงต่อเนี่ยอ้ยหมื่นสองนะวท่านผู้ชม โอ้โห โอ้โหช็อตนี้ไก่เต็มแผงนะฮะไก่ตัวแพงด้วย ฟีกินมาอีกฟีกินมาฟีสกินมาฟีสกินมาครับ มาไหมไม่มาโอ้โหกระเบ็ดห้าร้อยถ้ามาะหวานเกียบเลยนะท่านผู้ชมแล้วไก่เต็มแผงอีกช็อตนี้สี่หมื่นแปดยังแค่ มครับ พอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชม โอ้ย ใจแทบหายนะท่านผู้ชมนะ เอาคุณมาหมื่นหนึ่งนะฮะแตกไปหมดหกหมื่นกว่านะท่านผู้ชม พอแล้วดีกว่านะครับ เออสำหรับใครที่ยังสนใจนะอยากจะตั้มก็เข้าไปตั้มเลยนะเกมนี้ เกมตั้มเต้าปลาเนี่ยผมเรียกง่ายๆก็ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะและอยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอเนี่ยผมเข้าไปจัดให้นะฮะท่านผู้ชมนะ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรเอาเงินทุนมาเท่าไหร่บอกมาได้เลยพิมพ์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปทำให้นะฮะเป็นรีวิวให้นะครับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะเป็นเพื่อจะได้ติดตามผมนะฮะเวลา ผมอัคลิปอะไรลงไปนะฮะ มันจะเด้งเลยนะฮะท่านผู้ชม โอเค ไปนะครับ สวัสดีครับ